วันนี้จะมาแนะนำเมนูเชกลาโต้คอฟฟี่ม็อกเทลที่ผสมช็อตเอสเปรสโซ่ shake กับไซรัปเลมอนหอมๆได้ความเปรี้ยวหวานสดชื่น ตอนจบอบอวลด้วยกลิ่นกาแฟ รับรองว่าอร่อยจนต้องสั่งเพิ่มอีกแน่นอน